อจงเฟินสวัสดีจ้ากลับมาอีกครั้งกับรายการซื่อจงเฟินกับตอนที่ 14 แล้วครั้งก่อนเราได้พูดถึงคู่รองจากเรื่องได้แดงอย่างบุญเปรมกันไปแล้ว และครั้งนี้เราก็จะต้องไม่พลาดคู่หลักไปอย่างแน่นอนหนึ่งในนั้นก็เป็นคนที่กอบโกยแฟนๆมาได้อย่างล้นหลามเขาเพียบพร้อมทั้งส่วนสูงและรูปร่าง ก็คือออร่ามาแต่ไกลเลยทีเดียวแถมยังมีดวงตาที่เสน่ห์เหลือล้น ซึ่งเป็นอีกขั้วของคู่จิ้นของเขา คนเรียกคู่ของพวกเขาว่าเป็นคู่จิ้นสุดฮอต เขาก็คือโอมทิติวัฒน์นั่นเอง ไม่พูดเยอะแล้วดีกว่า ไปชมกันเลย ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะ โอมทิติวัฒน์วิทย์ประเสริฐเกิดวันที่ 26 มีนาคม พศ 2540 สูง 186 เซนติเมตรจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงแม้ว่าหนุ่มโอมจะอายุยังน้อย แต่ก็อยู่ในวงการมานานหลายปีแล้วเนื่องจากละครช่อง 8 ส่วนใหญ่จะต้องเสียเงินถึงจะดูได้ หนุ่มโอมที่เป็นนักแสดงของช่อง 8 ในตอนนั้น จึงยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่ในช่วงแรก อันนี้คือโซดานะครับผม โซดา โซดาแช่ล้วก็ันนี้เราไม่ดื่มแอลกอฮอล์กันใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยโซดาคือมีพี่คนหนึ่งในกองเขาชอบเขาไม่กินน้ำอัดลมแต่เขากินน้ำโซดาแทนน้ำอัดลม ฝรั่งเราชอบกินพี่ก็เหมือนกันที่ไม่กิน หนุ่มอมได้แสดงเรื่องใจลวงที่ออกอากาศทางช่อง 8 ในปี 2560 เป็นเรื่องแรก หลังจากนั้น ปี 2562 เขาได้แสดงทั้งหมด 2 เรื่อง นั่นก็คือเรื่อง ดงผู้ดี 2019 และได้แดง สำหรับเรื่องได้แดงนั้นนับว่าเป็นการแสดงซีรีส์วายและรับบทพระเอกครั้งแรกของเขา ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การแสดงของเขาในเรื่องนี้มีความพิเศษมากซึ่ง ในตอนแรกเพื่อนๆ บอกหนุ่มโอมให้ไปลองแคสติ้งเรื่องได้แดงดู แต่เขายังไม่รู้รายละเอียดของซีรีส์เรื่องนี้ พอเขาได้อ่านบทดูถึงได้รู้ว่าเป็นซีรีส์วาย อีกทั้งยังสร้างจากนิยายชื่อดังอีกด้วย เพราะฉะนั้นเขาจึงหวังว่าโอกาสในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาตัวเอง ก็เลยตัดสินใจไปแคสติ้งในรอบต่อไป ในเรื่องหนุ่มโอมรับบทเป็นดีน ซึ่งเป็นกรที่กลับชาติมาเกิด เขาเป็นหัวหน้าทีมว่ายน้ำ และยังเป็นคนดังของมหาลัยที่สาวๆ ต่างพากันกรี๊ดเขาได้มาเจอกับพามนักศึกษาปีหนึ่งที่มีความผูกพันมาจากชาติก่อน ทำให้ทุกครั้งที่เจอกัน จะรู้สึกถึงความคุ้นเคยบางอย่างที่อธิบายออกมาไม่ถูก ทำให้อยากอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาแค่ได้เห็นพามดินก็มีความสุขมากแล้ว วันศุกร์หน้าเป็นวันหยุดพี่ไปนอนค้างด้วยได้ไหมได้ครับ ที่ไปนอนด้วยครั้งนี้เนี่ยพี่ไม่ไปนอนเฉยๆแล้วนะฮะทุกครั้งที่ได้เห็นแววตาหวานซึ้งของโอมและฟุก คนดูก็ใจฟูแล้ว นอกจากด้านการแสดงแล้ว หนุ่มโอมก็เคยออกเพลงเหมือนกันนะปล่อยออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนั่นก็คือเพลง พื้นที่เสี่ยงเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวของผู้ชายที่อยากจะเข้าไปในใจของคนที่ชอบ ว่าแต่หนุ่มโอมอยากจะเข้าไปในใจของใครกันนะ ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างหน่อยนะจ๊ะดแดงประสบความสำเร็จโอมและฟุกก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆมาอย่างมากมาย ทั้งสองคนยังได้ออกงานและมีผลงานคู่ร่วมกันมากมาย ล่าสุดเขาพากันไปร่วมแสดงเรื่อง Love at Night Oh My Sunshine Night ที่จะออกอากาศทาง AS Play ถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำ แต่ก็คาดว่าจะออกอากาศในปีหน้านี้แล้วนะจ๊ะ พวกเขาจะเป็นดาวดวงใหม่ที่จะทำให้แฟนๆ แปลกใจแน่นอนครับก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆครับผมของตัวละครที่แบบว่าเหมือนกันมีการโตเติบโตขึ้น คือเราเห็นบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้คือเรื่องที่2ละที่เราได้ร่วมงานกันมานะเป็นซีรีส์ยาวแล้วก็ทำให้เรา ก็เหมือนเติบโตขึ้นมาอีกขั้นว่าเรามาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งอะไรครับผมทุกคนคิดว่าอยากเห็นอะไรในซีรีส์เรื่องนี้กันบ้างคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่า ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะคะ หรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทคนได้รับรู้ ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะ เราอ่านอยู่นะคะ วันนี้ไปก่อนแล้ว บ๊าย บายสื่อจุ้งฝน